Elle part. Nous partons. Vous partez. Il part. e l l e p a r t อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ